วัสดีครับอยู่กับผมช้ป์วชิรวิทย์อัครวิสิทธิ์ผลเช่นเคยครับ และก็ตอนนี้ฮะผมอยู่กับคุณป้ามาลิด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ และก็แน่นอนนะที่เห็นอยู่เต็มไปหมดตอนนี้ก็คือใบจากนั่นเองฮะใบจากจ้ะวันนี้เราจะเอามาทำอะไรกันครับคุณป้าครับ ก็ใบจากเนี่ยนะคะมันเป็นในท้องถิ่นของเรารนะคะจะมีต้นจากเยอะนะคะ มันมีต้นจากเยอะสมัยมันสมัยปู่ย่าตายายนะคะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยนะคะ คือรับ ถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญาปู่ย่าตายาย รุ่นสู่เพราะุ่นว่าเลยใช่รุ่นสู่รุ่นสมัยก่อนเนี้ยนะคะ บ้านเราเนี่ยมันจะมีสวนผลไม้เยอะใช่ไหมคะจะมีสวนผลไม้มีพวกมะนาวพวกส้มพวกมะม่วงอะไรพวกเนี้ยครับทีนี้เวลามีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยือนเนี่ยสมัยก่อนนี้เขาไม่มีถุงไม่มีตะกร้าครับนะคะเขาก็สามารถตัดจากนะคะ ตัดจากจากเนี้ยคือใส่นะคะใส่เป็นของฝากนะคะ เพราะว่าสมัยก่อนนี่ถุงพลาสติกก็ไม่มีนะคะตะกร้ากระเช้าอะไรก็ไม่มีมมแล้วก็ทำพวกนี้ตัดมาแล้วก็เอามาสารนะคะ สมัยป้าเด็กๆป้าก็เห็นมาแล้วก็เราเราก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ เพราะว่าใบจากเนี่ยมันใช้มีประโยชน์ได้หลายอย่างใช่ไหมคะเออตั้งแต่ลูกจากลูกจากแล้วก็เอามาทำรอยแก้วใบจากแล้วก็มาทำมุงหลังคาใช่ไหมคะ แล้วก็เอามาเราก็ดัดแปลงมาทำงานประดิษฐ์งานเเป็นของใช้นะคะของใช้ของตกแต่งนะคะ นี่คือยอดจากอ่อนนะคะมาทำตกแตใช่ไหมครับใช่มาทำตกแต่งเป็นพวกใบไม้นะคะ พวกดอกไม้พวกใบไม้อันนี้ก็ใช้ยอดจากใบจากอ่อนเดียวเลใบจากอ่อนยกันเรามาทำดอกไม้เป็นของตกแต่ง อันนี้ก็คือเป็นของใช้นะคะ มีความแข็งแรงคงทนนะฮะ คือชอบมากเลยครับว่าคนที่เนี่ยคือจะใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่บวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปนะฮะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแบบนี้ เก๋ไก่นี่จริงๆเหมือนกับเอาไปเป็นแบรนด์ชั้นนำได้เลยนะ มีความเป็นแฟชั่นในตัวเองนะครับนะแล้วก็เห็นแล้วคันไม้คันมือครับคุณป้ามารีฮะอยากจะทำบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะทีนี้ขั้นตอนการเอาอะไรมาสอนทำเลยผมใช่ไหมครับขั้นตอนการทำก็เจออุปกรณ์ก็คือมีทางจาก ัทั้งจากเราก็ต้องเลือกนะคะไม่แก่เกินไปแล้วไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ทางก็ประมาณเล็กหน่อยกลางๆนะคะ อุปกรณ์ก็มีมีดนะคะ มีมีดมีกันง่ายไกลๆเลยนะว่าทุกบ้านมีอยู่แล้วทุกบ้านมีอยู่แล้วแล้ว เราก็ลงทุนหน่อยก็คือไปตัดจากมา อันนี้คือการลงทุนนะลง ตัดจากมาทีนี้ขั้นตอนการทำเนี่ยนะคะก็จะเป็น สี่คู่สี่คู่เหมือนอันนี้เลยสี่คู่ ใช่อ๋อจะเป็นสี่คู่นะคะขั้นตอนการทำเราก็นะคะใช้ใช้มีดหน่อยนะคะ เฉือนนะคะ เฉือนเพราะว่าเวลาทำเนี่ยมันจะต้องหักอ๋อให้มันหักได้ง่าย ๆนั่นเองจะได้ไม่แตกเฉือนนิดเดียวเองนะฮะนะคะขั้นตอนการทำทำได้ไหมลูกทำได้ลองทดูลองดูนะอึ๊บอึ๊บ มันเอาแค่สองใบนี้อ๋อสองใบก็พอนะฮะเผมก็เพราะอีตรงนี้มันจะตามมาอยู่แล้ว อ๋อ ที่มันจะฝืนก็คือแค่นี้นี่อ่าไปแล้วจะเวิร์กไหมเนี่ย โอเคครับ ยังไงนะฮะคุณคุณป้าทำเหมือนง่ายนะครับ แต่ผมทำเนี่ยลองดูลองดู ไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเกินความสามารถของเราใช่แต่ไม่ยากแต่ทำไม่ได้เลยเนี่ยใช่ใช่้ได้แล้วใช้ได้แล้วใช้ได้่ได้แล้วโยกโยกใช่ไหมโยกขึ้นมา โยกใบนี้ขึ้นมาโยกใบนี้ขึ้นมาสลับการสลับการเอเนี่ยเนี่ยางนี้นะฮะเนี่ยโยกขึ้นมาโยกมาเนี่ยอันอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก่อน คู่คู่คู่ไหนนี่ก่อนอืมประทับซ้าย สารสารแล้วก็ใช้ไม่กลัดนะคะครับ กว่าจะทำได้กระเป๋าใบหนึ่งนี่ใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาแบบประมาณห้านาทีก็เสร็จแล้วค่ะ ถ้าเผื่อทำห้านาทีสิบนาทีอย่างมากก็คือสิบนาทีคุณป้าบอกห้านาทีแล้วเสร็จห้านาทีเสร็จแล้วของานาทีได้แค่นี้ไงแล้วก็ทำอีกข้างนึงก็จะเหมือนกันอ๋ออีกข้างนึงเหมือนกันข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะคะลองดูนะฮะลองดู อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็นั่นแหละอะไรเียแล้วก็ขัดกันลูกสารเนี่ยขัดขึ้นขัดลงลูก ลายขัดลูกไม่ใช่เอาผ้ามาขัดใช่ไหมเอาอะไรมาขัดเออ คือว่าขัดใช้ใช้ใบเนี่ยขัดกันลูกใช้ใบเนี่ยขัดกัน อย่างนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นไงตายแล้วจะรอดไหมครับเนี่ยคู่กลางนี่ก่อน อ๋อกลางเลยฮะมันจะมีสีใบใช่ไหมครับ เริ่มปัดเหงื่อนีใบมันจะนั่นนะครับอืมอย่างนี้อะไรก็เอากัดรัดอ่าไำใ้กัดกัดครับ กัดกัดครับกัดกัดกัดนี่กัดอันนี้ เออกัดขึ้นไปข้างบนนี่ขึ้นไปข้างบนนะแลแะอ๋อ อเมไม่ยากเห็นปะมง่ายไากเดียวัอ่ะแล้วมาทำข้างนี้มาทำข้างนี้อีกเนี่ยมาทำข้างนี้อ๋อสามการสามการสามการเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้นี้เเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้นี้ครับ ถ้าเรามาที่เนี่ยมันก็มีหลายฐานนะคะมีหลายฐานแล้วแต่เขาจะเลือกเรียนครับนะคะแล้วแต่จะเลือกเรียนว่าจะต้องเรียนฐานอะไรแล้วก็ต้องถามความต้องการเขาก่อนว่าจะเลือกเรียนอะไรพวกนี้เพราะว่าเรามีกิจกรรมให้เลือกหลายฐานครับดูสิคุยกับคุณป้ามารีแป๊บๆกระเป๋าก็จะขึ้นรูปแล้วนะฮะจะได้อีกใบหนึงแล้วครับเร็วมากๆทีเดียวฮะ อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายคือเก็บงานแล้วก็เก็บงานครับปากนี่ค่ะแต่จากบ้านเรานี่มันจะเป็นจากน้ำน้ำน้ำกร่อยอ๋อ ต่างยังไงฮะมันจะบาง จะบางกว่าอ่ามันจะบางแล้วมันจะไม่เหนียวแต่ถ้าเผื่อจากทางแถวจังหวัดตราดครับนะคะก็จะเป็นจากน้ำเค็มอจากน้ำเค็มมันก็จะทำได้มันก็จะเหนียวอยู่ได้ทนหน่อยเหนียวทนกว่าที่ที่เขาทำงอกนะฮะจังหวัดตราดอะ เพราะฉะนั้นใครอยู่จังหวัดต่างนะฮะลองดูครับเอาไอเดียนี้ไปทำก็ได้ตลาดนะคะตลาดตลาดตลาดนะครับสามารถเอาไอเดียนี้ไปทำได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ธรรมดาภาคใต้ภาคใต้เขาก็มีจากเยอะนะ เวลาเขามาเรียนเขาก็สนใจเขามาเรียนเราไปต่อยอดของเขาเราก็สอนให้เราเพราะว่าเรา เราเราไม่หวงวิชาอ่ะเราไม่เราไม่หวงภูมิปัญญา เป็นการสานต่อภูมิปัญญาของเราด้วยอีกทางนะฮะเราคือว่า เราเราไม่หวงภูมิปัญญาอะเพราะว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันก็ต้องต่อยอดครับ ไม่ให้สูญหายไปถ้าเผื่อเราตายไปใช่ป่ะมันก็จะได้มีคไดนต่อยอดใช่ไหมยองต่อยอดย่างอย่างเนี่ยเราที่ป้าสารต่อมาเนี่ยก็คือเป็นภูมิปัญญาปู่ย่าตายายมากน่าภาคภูมิใจมากๆครับ อย่างนี้ถ้าคนจะมาเรียนเขามาวันไหนได้บ้างครับวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่เขาสะดวก ถ้าเผื่อมาวันเสาร์อาทิตย์เขาก็มีกิจกรรมเยอะอมมีตลาดน้ำมีอะไรแต่พอมาธรรมดา ก็มาเรียนพวกฐานเรียนรู้ต่างๆ ครับก็ได้เช่นเดียวกัน ใช่ ใช้ได้เที่ยกันเียัมันไม่มีตลาดน้ำาืมแป๊บเดียวเองอะครับทุกคนนะจะเสร็จแล้วครับกระเป๋าใบนี้นี่ทำทำ เสร็จแล้วเราก็ผ่านะคะผ่าเพื่อใส่เนี่ยผ่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นหูหิ้วใส่ของได้ไงใส่ถ้าเผื่อเราไม่ผ่าก็ได้ เพราะว่าเวลาใส่ของนี่เราก็ล้วงเข้าไปเห็นแล้วนึกถึงอะไรรู้ไหมครับ นึกถึงแบบพี่ใส่แบบไวน์อ่ะแบบขวดแชมเปญต่างๆ เวลาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเก๋ทีนี้ถ้าเผื่อเราผ่านนะคะเราก็ใส่ของได้เยอะ แล้วทีนี้เราก็ใช้เชือกกล้วยนะคะใช้เชือกกล้วยในผูกครับ นะคะแล้วก็หิ้ว ค่ะนี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่คือฝีมือคุณป้ามารีนะฮะแป๊บเดียวเท่านั้นได้กระเป๋าใบดึงแล้วนะครับจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นดอกไม้เนี่ยดอกไม้จะเอามาครับดอกไม้เนี่ย ดอกไม้เห็นแล้วรู้สึกว่าไม่ยากแล้วครับนะแต่ว่าเดี๋ยวผมตอจะนเรีนยนหรือเปล่าจะเรียนไหมอะไรนะครับ ต้องการเรียนรู้ไหมเดี๋ยวเราไปเรียนหลังไม้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ครับคุณป้ามารีรู้สึกเริ่มหิวแล้ว อยากจะไปแบบดูบ้านขนมฐานขนมบ้างอะไรบ้าง วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้ามารีมากๆเลยครับสำหรับความรู้ของเราเนี่ยขอฝากอีกครั้งได้ไหมครับว่าใครที่อยากจะมาเรียนที่นี่ ยังไงได้บ้างครับ ก็ติดต่อนะคะ 0813473997 0813473997 โทรหาปุ๊บคุณป้ามารีรับสายเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปไปทานขนมกันครับ